ไปไปทางเวรโอ้ยตามสบายครับ เหนื่อยใช่ไหมโอ้มัวเสียงมัเพอใจดีขึ้นใจดีสวมากที่มาทำไมวะเรื่องพวกสองคนมาทำไม Hê, nó, nó kêu gì mấy hiện lọ Hiện nó nghe mấy cho nên mà kinh sợ của tụi mày ของดอกไม้เามไทยเกียงไก่เกียงไก่เฮ้ยพวกแกได้ข่าวพ่อแกีงไก่ยัง ทำไมเหรอ ก็พ่อมันโดนจับเลยก็เห็นว่าพ่อมันไปติดสินบนทหารนะ ไม่เห็นหรอวันนี้เดินมาโรงเรียนจริงเหรอเฮ้ย ยังไม่เลี้ยงกูนั่งอีกเหรอ Ha ha ha ha!